พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge ทักษะการเขียนโปรแกรม หรือ โคดดิ้ง เป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับการใช้ชีวิตในโลกของเทคโนโลยี ที่มีความก้าวหน้าอย่างในทุกวันนี้ ซึ่งการได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติตั้งแต่เด็ก ๆ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและเป็นโอกาสอันดีของเด็กไทย ที่กำลังจะมีโครงการระดับโลกให้ได้เข้าร่วมกันครับ สวทชร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือจ j ซ่าและหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการโครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge ค้นหาทีมชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee ณประเทศญี่ปุ่น ในปี 2563 เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นจนถึงระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีสมาชิกทีมละ 3 คน หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 19 มีนาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แจ็กซ่าไทยแลนด์ สนับสนุนโครงการโดย องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น สวทช และหน่วยงานพัฒมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000